สวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับน้องโบนะครับ วันนี้เราจะไปฟาร์มกันนะครับ ในเป้กูน่าจะมีเราจะไปฟาร์มกันครับ เดี๋ยวขอเคลียร์กระจกหน้ารถแป๊บหนึ่งนะอ่าตรงนี้หน้าบ้านเราจะมีกองน้ำครับนี่เซฮายกล้องก่อนสิตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเลด เลสอะไรวะเลสฮิลเลสฮิลฟาร์มอ่าเรากำลังจะเดินทางไปเลสฮิลฟาร์มนะครับ ไปเก็บเชอร์รี่กันเนาะโอเค มีคนอยากไปแต่ไม่ได้ไปนะครับ คุณแม่น้องโบเนาะอืม โอเคครับ เดี๋ยว ฟิวจะเดินทางแล้วดุยไ้้าแม่ แม่ฝนไปไหน แม่ฝนไปไหนครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวะเลีนี่น้องโบเรียกให้แวะนะครับ แวะที่ไหนคะ ใช่แวะเลสโรสเตอร์นะครับ นี่มันคือ ร้านขายไก่ลนเค็มตุ๋จีนนะครับ ไก่ลวนเค็มนะครับเหรอคะนี่รถเขาน่ารักมากรถเดลิเวอรี่เขามาสมัครเป็นพนักงานเดลิเวอรี่ก็ได้นะ เปิดยังเปิดแล้วนู่น เปิดแล้ว แต่นี่มันทางเข้าด้านข้างไง เข้าได้เข้าได้ อ้าว ไม่เห็น โอเคโอเคเราจะแวะกินไก่ก่อนนะครับ ยืนเว้นระยะด้วยลูกเนี่ยที่เพือนเขามีให้ยืน นี่ไงมีเบอร์เกอร์มีอะไรด้วยเหมือนทังกี้เบอร์เกอร์โพจะกินคาสิเบอร์คอมคืออะไรมันเป็นไก่แล้วก็จะมีโพเตโต้แล้วก็เป็นลาดเกรวี่แล้วก็จะมีเป็นถั่วเคยแล้วเคยแล้วกูกินนี่เว้ยโฮชิเก้นน่ะไก่ทั้งตัวเหรอเออไอฮาร์ปชิเก้นครึ่งครึ่งตัวมันมีฮาร์คอมโบก็คืออันนั้นสิบสี่ดอนน่ะสิบสี่ดอนนึงส่วนนึ กูกูเคยกินไก่ไปแล้ว วันนี้กูอยากกินลองเทสเบอร์เกอร์เขาดูดีกว่าเออลองเทสเบอร์เกอร์ดู เพราะว่ากินไก่ไปแล้ว เดี๋ยวกูเอาเป็นเบอร์เกอร์ออริจินอลอะไรคริสปี้คอมโบแล้วกันดีไหมอันซ้ายอันที่สองที่เขียน 11 ดอนเออ น่าจะโออยู่ แล้วก็เอาน้ำสักกระป๋องหนึ่งกินดิ เราขับรถไปกินไปไม่ได้ เดี๋ยวกูขับไปก็น้ำลายหกพอดีโบกินคนเดียวเอออ่า นี่นะครับ เราก็มาดูเขาก็จะมีน้ำให้หยิบเองตรงนี้เนาะ ตอนนี้นะครับก็ให้น้องโบสั่งให้เนาะคือบอกวินเป็นเบอร์เกอร์นะครับ ก็ จะบอกตอนนี้นะครับ ว่าตอนนี้ที่ออสเตรเลีย ไม่ต้องปิดปากแล้วนะครับ ตามที่สาธารณะข้างนอกนะครับ เอาดอเนี่ยไม่ต้องปิดปากแล้วนะครับ เพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันลับปกติแล้วอันอันใหญ่ก็ได้อันใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ แล้วแต่เอาได้หมดอ่ะอ่าทีนี้ก็ไม่ต้องปิดปากแล้ว ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเข้าตามเคหสถานอย่างนี้นะครับ ก็คือคุณต้องปิดปากนะแล้วก็เว้นระยะตามปกติ ก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับไทยมากนะครับ ก็คือทุกอย่างแทบจะกลับมาเป็นปกติแล้วครับ เดี๋ยวรอรอให้น้องโบซื้อเบอร์เกอร์มาให้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็กินกัน นี่เป็นรถ Delivery ของเขานะครับ ิลถ่ายน้องโบหน่อย เบอร์เกอร์ของกูมีอันใหญ่อันเล็กด้วยเหรอลูกโบ สั่งน้ำอะไรไป โบ สั่งน้ำไปปะพัซี่กับน้ำเปล่าใช่ไหมโคกเมืองโคกกับน้ำเปล่าเมืองเออโอเค หยิบมา หยิบมา วอเตอร์เหรอ มันอันเดียวกันลูกนี่อ่ะโอ้หยิบให้กูหน่อยไม่ได้กูถ่ายอยู่เดี๋ยวภาพสั่น ไม่ไม่ไม่ไม่เอารถธรรมดาต่อไปตั้งให้เขาดูไหม โต๊ะเว้นโต๊ะผ้าไม่เอา นั่งตัวนี้โบ ตัวนี้ริมหน้าต่าง นี่นะครับที่นี่ที่เลนโรเตอร์เขาก็ให้หลอดที่ทำจากกระดาษนะครับ เพื่อรักษาธรรมชาติเนาะอันนี้เราเบิ้งที่อันใหญ่หรือเปล่า ไหนมีอะไรข้างในกว่าอยู่เบอร์เกอร์มันมีชิ้นเดียวเอ้ยมันมีไซส์เดียวเนี่ยมีช้อนซ่อมให้ของหลานมันดูดีมากนะของหลาน ให้สั่งตามหลานก็ไม่สั่งโหอลังเกิน กินกินบ่อยบ่อยหลานดู ไม่ไม่ไม่เบอร์เกอร์มันไม่อิ่มดินี่นะครับอ่าชิปที่นี่นะครับ ที่ที่ไทยเรียกแฟงไฟนะ ที่ออสเตรเลียเรียกชิปนะครับเฮ้ยเขาโรยเกลือมาเยอะน่าดูอ่ะเนาะไหนชิปที่โอ้โหข้างในร้อนมากอ่ะร้อนดิตาพองไหมร้อนนะเนี่ยควันขึ้นเลยไก่ครึ่งตัวไหมไม่ถึงแค่ตีกับอกหนึ่งส่วนสี่ เลือกได้นะ จะเอาสะโพกหรือจะส่วนนี้แต่ว่าส่วนนี้ได้เนื้อเยอะกว่าสะโพกไม่คุ้มกูว่าสะโพกอร่อยกว่านะอร่อย มันไม่คุ้มแม่งอเล็กต้องอันนี้แหละแม่อุกมา มาดูเบอร์เกอร์ของฟิวบ้างดีกว่าอันนี้เขาได้เมนูอ๋อผมรีวอืมไม่คลิปนี้เราทำคลิปไปเที่ยวเกตเชอรี่อะ แดมก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ กี่ดอนนะ 11ดอนนะครับเากับตัวมีชีสให้ ไม่เคยกินเลย อยู่มา 5 ปี ไม่เคยกินเบอร์เกอร์ของเลนโรเตอร์นะครับโอเค เดี๋ยว ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกินโชว์นะครับ วันนี้รายการกินโชว์เป็นภาพแบบแนวนอนนะครับ เพราะว่าพอดีอยู่ขอบหน้าต่างตั้งได้แบบง่ายครับ ก่อนตอนมาปีกแรกจะติดกินเบอร์เกอร์ที่แบบ ต้องขอซอสมะเขือเทศเขาครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องก็ได้เนาะอ่ากินกันครับโหมันมีมะเขือเทศให้ด้วยนะข้างในนะเขาก็เนื้อไก่เนี่ยเป็น เป็นเนื้อหน้าอกเลยโบน้จิ้นี่ครับ เนื้อหน้าอกของจิ้มอืมผักัดแก้วเป็นอะไรที่กินแล้วเข้ากับเบอร์เกอร์มากนะครับ ป้งมันนุ่มนุ่มกว่านุ่มกว่า แบรนด์อื่นมันกล้าพูดคือเดี๋ยวตกเป็นเป็นเป้าหมาย ก็หลังจากกินเบอร์เกอร์ เสร็จแล้วนะครับ ก็มีเรื่องจะแนะนำนะสำหรับคนที่มาเที่ยวที่ออสนะครับ ก็ร้านเลสโรเตอร์ เนี่ยนะครับ เขาจะมีห้องน้ำให้นะครับ อยู่หลังนี่ถ้าเพื่อน ิดว่าเอ้ยมาแล้วหาห้องน้ำยากจังอะไรเงี้ยฟิลจะบอกจากประสบการณ์ฟิลนะ ตั้งแต่ปี 2018นะน่าจะประมาณปลายปี 17ถึง18เนี่ยปั๊ม BP เนี่ยปั๊มน้ำมัน BP เนี่ยเป็นปั๊มสีเขียวนะครับ เป็นรูปดอกไม้เนาะเดี๋ยวฟิลจะถ่ายรูปให้ดูนะ ขึ้นโชว์ให้ดู คือเขาเขามีนโยบายใหม่ก็คือมีห้องน้ำให้ลูกค้าซึ่ง สมัยก่อนออสเตรเลียเนี่ยไม่มีห้องน้ำตามปั๊มไม่มีเลยนะครับไม่มี ต้องจำห้องน้ำสาธารณะไว้อย่างเดียวเท่านั้น หรือว่าร้านที่มีห้องน้ำนะครับเนาะก็คนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ ๆ ก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ปรับตัวเอาตัวรอดกันนะการที่หาห้องน้ำไม่เจอเนี่ยเล่นเอาจุกนะโอเคงั้นเดี๋ยวฟิวถ่ายฟังตรงข้ามให้ดูว่าปั๊ม BP เป็นยังไงนะครับ นี่ครับปั๊ม BP เป็นปั๊มสีเขียวกับสีเขียวอ่อนนะ ส่วนโลโก้ของเขาจะเป็นรูปดอกไม้ สีเขียวกับสีเหลืองนะตรงกลางสีเหลืองคล้ายๆดอกทานตะวันนะครับ แต่ว่าในมุมเนี้ยมันมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวฟิลเดินไปถ่ายสัญลักษณ์ปั๊มบีพีให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่หลบรถก่อนนะครับ เนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์บีพีนะ ปั๊มน้ำมันบีพีนะครับประมาณนี้นะครับอ่า มีห้องน้ำนะครับ คอนเฟิร์มว่ามีห้องน้ำทุกปั๊มเนาะถ้าเข้าไปหาไม่เจอถามพนักงานเขาได้นะครับเดี๋ยวฟิลเดินทางกันต่อแล้วครับไปเย่เดี๋ยวเราออกเดินทางกันได้แล้วนะครับ นี้เราก็ถึงแล้วนะครับหลังจากเดินทางมาชั่วโมงกว่ากว่า ก็เราแวะด้วยนี่เนาะแล้ว เข้ามาก็มีตลาดแบบ เขาจัดเนาะแล้วอันนี้ก็ฉันได้เต็มต้นเลยอาจัดไปจัดไป เอาตรงนี้แหละเดินไกลหน่อย ได้อยู่นะครับ ถึงแล้วเชอี่ข้างหน้าคือต้นเชรี่อุ้ยแม่งลูกใหญ่มากอะเฮ้ยเห็นแล้วขึ้นขึ้น ลูกใหญ่กว่าปกปีแล้วอะเห็นเห็นอะไปจัดจัดโอเคถึงแล้วครับ เดี๋ยวเราเข้าไป เก็บกินแบร้อยก็ถ่าย ถ่ายด้วย ถ่ายวิดีโอด้วยว่าจะกินจะกิน เข้ากล้องหน่อยสิหลานรัก ตอนนี้ยังไงเราจะไปกินกันใช่ไหมใช่เราต้องดูก่อนว่าเท่าไหร่เพราะปีที่ก่อนมา 12ดอนแต่ปีเนี้ยไม่รู้จะกี่ดอน รู้ว่าโลละ13ดอนนะใช่ เห็นป่ะเขาเอารถเปิดประทุนมาเอารถกูมาก็ได้จะได้เปิดประทุนโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันนะครับเป็นยังไงหน้าฟาร์มโอเคเดินมาถึงแล้วนะครับมา ตอนนี้เท่าไหร่เฮ้ยกิโลละสิบแปดดอลลาร์ใช่ป่ะเออลองถามเขาดูเขายังไม่เปิดหรออ๋อก็ต้องไปฟาร์มอื่นละว ออนั้นเดี๋ยวไปฟาร์มอื่นดูก่อนแล้วกัน ครับเพราะทุกทีมาไม่เคยต้องบุ๊กกิ้งอืมอ่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่เขาบอกว่าต้องบุ๊กวันนี้เต็มแล้วโควิดต้องเพิ่งเปิดอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะโควิดเขาก็เลยกลัวไม่มีคนมาเขาก็เลยให้บุ๊กกิ้งก่อน แล้วเราก็ไม่รู้ข่าวนะครับอ่า ราะฉะนั้นวันนี้เข้าไม่ได้เขาบอกเขาบุ๊กกิ้งไว้แล้วเขาจะให้คนที่บุ๊กกิ้งเข้าไปเก็บลูกใหญ่ๆ ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มอื่นกันแทนนะครับ แย่จัง ตอนนี้ก็ คนไม่รู้ข่าวนะครับ ก็กลับกันหมดนะครับ เพราะว่าเขาไม่ให้เข้าต่อให้คุณคุณไม่ได้บุ๊กกิ้งคุณมาถึงนี่เขาก็ไม่ให้เข้านะครับ เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มข้างๆ แทนครับ าร์มแล้วนะครับ เดี๋ยวดูมาดูว่าไปดูข้างในเถอะ ไปทางนู้นก่อนใช่ป่ะว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูทางนู้นก่อนว่าเขาจะให้เก็บหรือยังนะาไม่ได้เราจะซื้อทั้งหลังเลยเราจะไจะกินคนเดียว ไปไปไปเนี่ยเขาเข้าไปเก็บกันแล้ว รีบเลยรีบเลย อาการเป็นไง อาการเป็นไง ไม่แน่ใจเขาเก็บเลย โบจ่ายกูก่อนนะลูก เดี๋ยวรวมไปทีเดียว โอ้กูถือกล้อง ตรงนี้ลูกมันเล็กอยู่ เฮ้ยมีข้างในมีลูกใหญ่ๆ Okay, enjoy. Hi. Uh, I'm comfort. Right. Two. Two, two adults, yeah. Yep. Sure. Okay. How much is it? Uh, it's fifteen dollars per adult and then five dollars per um, uh, kilo. Oh, per, per, kilo. per kilo. But you can eat as much as you'd like while you're out. Yeah. So yeah. So thirty dollars for kilo. Uh, would you like your receipt for that? Yeah, sure. Okay. Um, so you can grab a bucket there. Yeah. Our bucket has about uh, four or five kilos in it when it's full. Um, you follow the path and then turn left. That's okay. the best place. Okay. h o w many hours do w e can stay here? Um, you close at five. Okay. So you can, if you want to, you can stay for a long time. yeah. Thank you. อ่าเราได้กินกันแล้วครับ ไปลูกหยิบถังลุยมากับกูกูต้องพามาต้องไอได้กินใช่ไหมเฮ้ยต้นนี้มันเตี้ยกว่าที่นู่นด้วยป่ะ ถ้าจะเก็บง่ายกว่าเนอะเขาบอกว่าถังเนี้ยหนึ่งถังห้ากิโลป่ะ เออทำไมต้องไปทางซ้ายก่อนอ่ะแต่เราอยากโกงไปทางขวาเาะมันก็มีคนโกงอะแหละเพราะว่าทางขวาลูกดำกว่า ไปไปไปอย่าไปสนมันถึงเหรอถึงอ่ะไม่รู้อ่ะแม่มีคนชมไม่ให้เราแล้วอืมไม่ได้ไหนชิมก่อน เอาละครับ มา จัดก่อนเลยตรงนี้ดำ ๆ นี่ กิ่งใหญ่อ่ะ เด็ดให้หลานก่อน อ่ะสูงสูงดำดำนี่ เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนี่นี่ครับกินดูหวานไหมลูกอ่ากินได้เลยลูกที่นี่เขาสะอาดอยู่แล้วไงเป็นไง รสชาติเป็นไง โอ้ใช่ไหมเดี๋ยวกูหยิบของกูบ้าง กูเจออีกอันนะ ที่นี่เขาไม่ได้สอนให้ให้เก็บเลยนะครับเขาก็ปล่อยให้เข้ามาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะหยิบถังหนึ่งที่เป็นลูกสี อมแดงดำอมแดงไก่อันหนึ่งคือดำเพราะเราจะกินเลย เนาะกินวันสองวันส่วนดำอมแดงเนี่ยก็คือ เก็บได้อีกสามสี่วันนะ อืมอ๋อมีน้องไก่ด้วย คิดถูกว่ะ พี่ไม่ยอมแพ้มาฟาร์มใหม่หืมนี่เดี๋ยวเราจะหาลูกดำๆกินอีกนะครับ นี่ฟิวเจอร์แล้ว นี่นี่กินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยว นี่โบอันนี้ดำมากเลยโบ นี่นะครับ เฮ้ย มันแตกแล้ว นี่ครับนี่ ฟาร์มใหม่พี่ฝน ต้นเตี้ยด้วย อืมอืมหวานฉ่ำอร่อยครับ มีไก่ด้วยนะ เดี๋ยวเราไปถ่ายน้องไก่ให้นะครับ ไก่สวยมากเลยอ่ะ ฟูฟูเหมือนตัวจะนิ่มนะ เชื่องด้วยนะ น้องมาละกุ๊กกุ๊กอุ้มได้ไหมอ่ะเขาทำฟาร์มไก่ไปด้วยนะครับ การคอกไว้เม็ดมันไม่ดำเม็ดแดงโบอันนี้เป็นเม็ดแดงนะครับนี่นี่อันนี้เม็ดดำนี่อันนี้ดำอมแดงเดี๋ยวลองชิมดูก่อน มันยังอมเปรี้ยวอยู่โบ อันนี้อันนี้ถึงโบ เนี่ยเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวกูดึงมาให้ อ่าอ่ะรับนะ คืออันนี้เป็นทางหน้านะครับ ถ้าสูงสูงเนี่ย มันจะยังมีลูกดำๆอยู่นะ เนี่ยครับ จะมีลูกดำๆอยู่เยอะนะ เนี่ยเต็มต้นเลย อ่าแต่ น้องโบ จะเก็บไม่ค่อยถึงนะครับ สำหรับฟิลแล้ว โอเคอยู่ครับนี่ไงนี่ไงนี่หลานนี่กินก่อน กินก่อนเลย กินก่อน อ๋อ เอ้ยดำเหมือนกันนี่นะเขาก็เก็บมาได้แล้วอร่อยมากเลย ข้าอีกอีกอีก อืมกูตัวสูงเว้ยกู เก็บ ได้ อืมฉ่ำมากเลยครับอืมฟินมากเลยพี่ฝนเอ้ยมัน เย็นเย็นด้วยแบบไหนไหนไหนดินชอบอืม โหฟิน มากเลยโบเอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปคู่ก่อนนี่หน่อย เดี๋ยวฟิวจะถ่ายให้ช้าๆหน่อยนะครับ เพราะว่ากล้องมันโฟกัสแปลกๆฝนก็ตกนะครับ แต่ว่าแค่พรอม ๆเนาะมีรถเข้ามาด้วยก็ไม่รู้เข้ามาจากทางไหนนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้ ผมชอบถ่ายรูปกับสีแดงมากกว่านะ เพราะว่ามันสวยมากเนาะโอเคตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศในสวนไปแล้วเนาะนะก็ มามาดูกันมีอะไรบ้างมีเชอรี่ไงมาโซเชอรี่ไอ้มีอะไรมีเท่าไหร่บ้างมีเท่าไหร่บ้างประมาณถังกับอีกอันนี้ไม่สวยจนทิ้งสวนสามะนะ ก็มีประมาณหนึ่งถังใช่ต่อหนึ่งถังครึ่ง อ่าโดยประมาณนั้นนะโอเค เดี๋ยวเราเขาบอกว่าถังันสี่ห้าโลจริงอันนี้น่าจะสี่โลนะคุณกับเลยเออถึงนะนะมันเหมือนเราเก็บน้ำใส่ถุงนะไปไปไป เดี๋ยวเราเดินทางไปข้างหน้านะครับ ไปโซนช้อปปิ้งเขานะข้างหน้ามีอด้วยเป็นช็อปโชว์หวยนะครับอ๋อไม่ใช่โชว์หวยช็อเชีนะอื้มแต่วันนี้กินเชอรี่สะใจมาก ปากดำปากแดงไปหมด ลองไหมลองไหมอันนี้เหรอเออลองลองแล้วลองสีแดงไปแล้ว อร่อยไหมจืด จืดดิเขายังไม่ได้ใส่ปุ๋ย เฮ้ย สวยมากเลยอ่ะมันมามายาวๆ แล้วมีสีๆไง ออที่นี่ชื่อโอ้ยเดือดสะดุดขอโทษครับเอ่อที่นี่ชื่อฟาร์มอะไรโบอ่านดิ R I P E อะไรวะเชอมันเขียนแค่เชอร์รี่ฟาร์มอะฮะเลฟเลดี้เหรอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปคิดแต้มกันนะครับ ว่าวันนี้ เราเก็บได้เท่าไหร่ ไม่ใช่เด็กปูเก็บได้เท่าไหร่ เพราะว่าเก็บอะไรเก็บไปกินไป เคเข้าไปข้างในกันอ๋อสงสัยจะคิวยาว เดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนไหมอืม คนเยอะใส่หน้ากากก่อนย็บ thank you นี่เราเข้ามาที่หน้าช็อปเขาแล้วนะครับ ฟาร์ม หน้าหน้าฟาร์มช็อปเนาะ เข้ามาก็ต้องต่อคิวนะครับ ในการชำระเงินเนาะก็มีไอติมด้วยนะ โบกำลังสนใจไอศครีมอยู่นะครับ ส่วนตรงข้างหลังฟิวด้านนี้นะครับ ก็คุณจะเห็นเออเป็นเขาเอาเชอรี่มาชั่งน้ำหนักที่เก็บนะครับเขาออกเขามีเขามีแบบว่าเก็บให้แล้วด้วยเนาะคือเก็บให้แล้วพร้อมขายนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเก็บเนาะ เมื่อกี้ฝรั่งเขาเห็นเราเก็บได้เยอะ เขาก็บอกว่าเราเก็บเก่งจังเนี่ยอันนี้เขาเก็บไว้ให้แล้วนะครับ เป็นแบบแช่ฟิตไว้นะสิบองสิบสองดอนนะ ส่วนข้างบนก็เป็นสวีทเชอร์รี่นะครับสิบห้าดอนแต่เขาเขียนหกโบอันนี้เขาลดราคาเหรอลูกเขาเขียนสิบห้าอยู่เขาเขียนกล่องละหกดอนเลยเนี่ยดำๆเนี่ย ชอรี่ดำนะสีเชอรี่ อันนี้มันไม่ใช่สีเชอรี่ มันก็น่าจะตามราคาของอ๋อเหรอ เนี่ยมีเจ็ดดอนก็มีครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องต่อคิวอ่ะโบเหรอ นี่เหรอต่อ หัวแถวมันอยู่ไหนอะ นึกว่าข้างในจะมีแบบว่าขายอะไรเยอะ ก็เขาก็แค่ให้เราช่างกิโลนะครับ ช่างกิโลตรงนี้ นะ แล้วก็แพ็คกล่องนะครับ ก็มีโค้กมีน้ำขายเนาะ เดี๋ยวซื้อน้ำเปล่าหน่อยไหมลูก อ๋อ เริ่มจากเริ่มจากจุดนี้นะครับนี่ใช่ม้ยมีขายไข่ด้วย ไข่ไก่เมื่อกี้อะไร ไข่ไก่ไอ้กุ๊กกุ๊กเมื่อกี้ใช่ใช่ใ เนี่ยมีแตงกวาขายด้วยนะใช่แตงกวาไม่แม่เดียวเขาเรียกอะไรสุกินี่เหมือนแตงกวาบ้านเราเดินเข้าไปหน่อยไหมเดี๋ยวโดนแซงคิวเนี่ยเนี่ยชื่อฟาร์มเขาแล้วมีเาหยิบไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยิบมือเต็มอยู่แค่คิดตน้หนัก่ีเนี่ยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรา Hi. Yep. ตัวนี้เท่าไหร่โบจ่ายไปเลยแล้วเดี๋ยวกูโอนให้ง่ายดีทีเดียวสิบทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยค s t h a น่าจะ62ดอนมั้งเนี่ยครับ กิโลเขาจะ บอก เลยนะ ว่า เรา เก็บ ได้ 12อะไรเงี้ยรวม ถัง So ใหญ่ให้นะ ทั้งหมดกี่กิโลนะ บอกว่า บอกเขาว่าเราขอกิขอใบจดกิโลได้ไหมเนี่ยเออ excuse me all this uh, how how kilo How many? kilo h e e five k i l o อ๋อเยี่มเยม e มาถือให้ได้มาแล้วนะครับขา ไม่อะตอนนี้คือเราซื้อถังเลยเหรอเออเออก็ว่าถังันเขาใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยไงก็มาถังมันใหญ่มากเฮ้ยกูอยากดูไข่อะไข่เหรอ อยู่ไหนอะ ไหนอะ อันนั้นเป็นอะไรลูกมันคือขนอะไรอะอ๋อคล้ายๆไอ้โมโมทาโร่อะเขาเรียกลูกอะไรนะอเหรอ เออ โบหยิบอันนี้ให้กูหน่อยสองอัน เคเรียบร้อย เอานี้ไปนะ เดี๋ยวคราวหน้า เราได้มีสวนเพิ่มแล้วเห็นไหมวันนี้กูกะมาหาสวนเพิ่มด้วยแหละเนี่ยเขามีน้ำผึ้งขายด้วยช่วงบ้านเรามีกระปุกอันเบลเหรอเฮ้ยไม่มีนี่เด้อลูกเล็กๆอ่ะเลกอะไรอ่ะเห็นไหมเคอร์เรนต์ก็ไม่รู้มันมันจะอร่อยเหมือนกันไหมเหรอ ลองเทสดูเด็กเขามีให้ชิมนี่ลองไหมเรื่องชิมอ่ะจัดไป อ่ะคนละอันนะครับเทสสิเทส y e not okay เปรี้ยวเหรอโอ้ยอย่างเปรี้ยวอ่ะน่าเอาไปใส่กับอาหารอย่างอื่น อะไรไหมเนี่ยเขาจะมีเก็บให้นะครับ แต่ว่ามันก็คะนะ สีแดงสีดำปนปนกัน อะไรกระเทียม ไม่เอาอะอืมโอเควันนี้เราก็ได้เชอร์รี่กันห้าโลห้าโลกว่าเนาะประมาณ 62ดอนได้นะใช่ป่ะใช่ 62ดอนเออกูเห็นอยู่อ62ดอนโอเคแล้วก็เดี๋ยวฟิวคงเดินทางอ่า ลับบ้านแล้วระหว่างทางก็คงอาจจะแวะตลาดแวะอะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าว่างฟิวก็จะถ่ายให้ดูเนาะยังไงก็กดไลค์ กดติดตามฟิวตามติดชีวิตออซซี่ด้วยนะครับชแนลนี้นะครับ YouTube อย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม แล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไป